วัสดีค่ะพบกับอ่าอิมเมจคอร์สเช่นเคยนะคะวันนี้สุธิดาจะมาแนะนำเรื่องของการฝึกทำนะคะภาพ cover สำหรับใครที่ทำไม่เป็นนะคะ ใครที่เป็นมือใหม่หัดเล่น Facebook ไม่เป็นไรค่ะเรามาเริ่มเรียนรู้กันถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็สามารถก่อนอื่นต้องอกด Subscribe นะคะ ด้านล่างนี้นะคะด้านล่างวิดีโอหรือไม่ก็ที่เป็นปุ่มแดงๆ ที่เขียนว่าติดตามมาค่ะได้ดิฉันจะมีเทคนิคต่างๆ ตั้งแต่พื้นฐานเลยตั้งแต่เบสิกจนถึงขั้นแอดวานซ์มาให้คุณได้ฝึกทำกันนะคะ แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เกือบ 100%จะผ่าน จะเป็นการฝึกทำผ่าน Photoshop นะคะ เพราะฉะนั้นคุณต้องมีโปรแกรม Photoshop ด้วย จะเป็นเวอร์ชั่นไหนก็ได้ จะเป็นล่าสุดแบบ CC ก็ได้ หรือว่า Photoshop CS6 ก็ได้ยิ่งดีเพราะว่าดิฉันจะใช้ CS6 ในการสอนนะคะ อย่างวันนี้ค่ะ จะเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับใครหลายคน แต่อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่น Facebook นะคะก็คือการทำภาพ cover หน้าเฟซของตัวเองนั่นเอง หน้าตาเป็นยังไง เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตกลับเดี๋ยวเปิดหน้าจอให้ดูตัวอย่างอ่ะ อันนี้เป็นเฟซที่ที่ฉันไม่ค่อยใช้กันละกันหน้าตา คือเจ้าโคเวอร์เนี่ยจะเป็นภาพแรกที่คุณจะเห็นเลยนี่ก็คือภาพเนี้ยที่เขียนอยู่ ที่ดิฉันวงกลมอันนี้นะคะภาพเนี้ยคลิกเข้าไปดูเนี่ยภาพเนี้ยจะต้องใช้ขนาดเท่าไหร่ถึงจะเหมาะถึงจะไม่บังรูปนี้รูปโปรไฟล์เราถึงจะไม่บังข้อความด้านหลังนะคะ เดี๋ยวลองมาทำตามกันก่อนนะฝึกหากันก่อนว่าวิธีการหาเนี่ยจะทำยังไงก่อนอื่นคุณเปิด หน้า Photoshop มาด้วยนะคะ เมื่อเปิดแล้วให้คุณเปิดหน้า Google แล้วพิมพ์คำว่าภาพขนาด cover Facebook ก็ได้ คือตรงนี้ดิฉันจะให้คุณได้รู้ว่า จะต้องใช้ขนาดเท่าไหร่หรอถึงจะเหมาะนะคะ คลิกเข้ามานะคะจากนั้นเมื่อได้แล้วเนี่ยมันจะโชว์หน้านี้ กดค้นหานะคะ แล้วก็จะโชว์ ให้คุณค้นหาแบบค้นรูปอะค่ะ image ถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้นะคะ ให้กด image หรือว่าการค้นการเสิร์ชหาแบบค้นรูป จากนั้นค่ะ ก็จะเจอเยอะมากเลยขนาดนู่นนี่นั่น สังเกตว่าเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายคร่าวๆก่อนนะคะ คือถ้าเกิดว่าโดยปกติจะเห็นนะคะว่า โอเคกว้าง 851 คูณ315 สกุลพิกเซล คือมีหน่วยวัดเป็นพิกเซลค่าความละเอียดของภาพนั่นเอง ะมีหน่วยเป็นพิกเซล ปกติเราจะรู้จักกันเซนนิ้วอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ มิลลิเมตรอะไรเงี้ย แต่นี่จะเป็นพิกเซล ค่าความละเอียดของภาพจะเป็นขนาดเท่านี้ ให้เราเห็นก่อนว่าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยเห็นไหมอันนี้เป็นมิลแต่พอแปลงค่าเป็นพิกเซลก็จะประมาณนี้ค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาละเอียดอย่างเงี้ย นี่คือค่าที่เราจะจะไปทำกันเดี๋ยว แต่ถ้าเกิดว่าเอาแบบละเอียดกว่านี้ เดี๋ยวค่อยไปไปโมเองไปโมดิฟายเอาเองอย่างภาพนี้ค่ะคลิกเข้าไป เห็นไหมคะ มันบอกว่า เฮ้ย ภาพของคุณนะ ถ้าเกิดว่าจะไม่ให้ตรงเนี้ยบางคุณต้องให้สูงให้ให้ที่ขอบนะคะ ขอบโคเวอร์เนี่ย ให้สูงขึ้นไปอีกสักร้อยสี่พิกเซลโอ มันเยอะมากค่ะตรงเนี้ยค่อยไปค่อยไปจัดเอาเอง ค่อยไปจัดก็แล้วกัน ให้เรารู้ว่า ถ้าเกิดว่าจะไม่ให้บังเนี่ย ก็เหลือพื้นที่ตรงนี้ไว้หน่อยๆ หรืออาจจะเป็นส่วนที่บางตรงนี้อาจจะเป็นส่วนที่ไม่ค่อยสำคัญมาก เพราะว่าต่อไปพอเราวางเสร็จปั๊บเนี่ยภาพ โปรไฟล์ก็จะบังใช่ไหมคะมันอย่างภาพที่ดิฉันยกตัวอย่างเนี่ยตรงเนี้ยค่ะ จริง ๆด้านหลังเนี่ยมันมีรูปอยู่ด้วยแต่ว่าดิฉันคิดว่าไม่ไม่จำเป็นเท่าไหร่ ก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเนี่ยค่ะแม้ข้อความมันบังเราจะมีวิธีการยังไงนะคะ เริ่มแรก เดี๋ยวเรามาทำแบบแบบปกติก่อนดีกว่านะคะ เราจะไม่เอาแบบยุ่งยากแบบนี้นะให้เรารู้กันว่าเอาแบบนี้ก็แล้วกัน เล็กกิอ่าเนี่ยสามห้าอ่าแปดห้าหนึ่งคูณสามหนึ่งห้าวิธีการคือเปิด Photoshop ขึ้นมาค่ะ จากนั้นไปที่ไฟล์ New กดไฟล์ กด New หรือ c t r l N ก็ได้นะคะ จะย้ำอยู่เสมอว่าถ้าเกิดคีย์ลัดไหนที่ที่ฉันเอ่ยขึ้นมาบ่อย แสดงว่าอันนั้นใช้ประจำแน่นอน อย่างคอนโทรลแช่ไว้ กดปุ่ม N ที่ N Norway นะคะ กดคอนโทรลแช่ไว้ตามด้วยตัว N 1ครั้งที่คีย์บอร์ด มันก็จะมีค่าเท่ากับไฟล์ new หรือว่าสร้างพื้นที่ใหม่นั่นเอง เมื่อกี้เท่าไหร่คะ 8 8เท่าไหร่นะ851 ใช่ไหม851 สกุลพิกเซลเนี่ยอันอื่นไม่ใช่นะคะ ให้เป็นพิกเซลแต่ถ้าเกิดจะเป็นมินไม่ได้ เพราะเราจะเอาพิกเซลนะคะอันนี้ก็ 315 ใช่ไหมคะทวนอีกทีสิใช่หรือเปล่า 851 คูณ 315 นะคะ กว้าง คูณ ยาว นะคะ ทีนี้ก็ค่า resolution ค่า ค่า ความละเอียด นะคะ 72 background content ใช้ transparent นะคะ คลิกเข้าไปแล้วก็ transparent นะคะ ถ้าเกิด ใคร จะรู้ว่า ใครอยากรู้ว่าทำไมถึงใช้ต้องต้องไปหา ตรงหมวดเครื่องมือ ค่ะ playlist เครื่องมือใน YouTube ของ ดิฉัน ดู นะคะ ก็จะเจอว่า เออทำไมต้องใช้ตัวนี้ นะ ดิฉัน จะ ค่อย ๆ อธิบาย อ่าสั้น ๆ ไว้ให้ อย่างนี้ก็โอเคก็ได้มาละทีนี้ค่ะทุกครั้งที่มีการสร้างเนื้อหาใหม่อะไรก็ตามแต่ ดิฉันอยากให้ตรงนี้เป็นเลเยอร์ว่างเปล่า แต่ถ้าเกิดว่าจะสร้างพื้นที่ใหม่ ให้กดเลเยอร์หนึ่งครั้งนะคะฝึกไว้ค่ะจะได้กันเหนียวเออเนี่ยค่ะแล้วอันนี้ก็เลเยอร์หนึ่งเนี่ยว่างปล่อยว่างไว้ต่อไปเลเยอร์สองให้เทสีค่ะ เราต้องการจะเทสีก็ได้ หรือจะไม่เทสีก็ได้ แต่ดิฉันอยากให้คุณเทสีไว้ก่อน ถ้าเมื่อไหร่ที่ของคุณเป็นสีขาวตรงนี้มีสีขาวไหมคะ ถ้าเกิดมีอยู่ด้านบนแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดไม่มี แต่มันอยู่ด้านล่างให้เปลี่ยนค่ะ กดตรงเนี้ยมันมีมันมีลูกศรเห็นไหมคะ กดหนึ่งครั้งมันก็สลับกันละแต่ถ้าเกิดไม่มีสีขาวเลยก็คลิกข้างบนแล้วก็เลือกสีขาวเนี่ยค่ะเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลือกสีขาวขาวสุดๆเลย มันจะเป็นโค้ดตัว F หมด6ตัวนะคะ ตัวนี้นะ อย่างเงี้ยนะ หรือว่าเลือกตัวนี้ก็ได้ ถ้าไม่ใช่ F หมดก็ไม่ใช่นะ ต้องเลื่อนให้มันเป็นสีขาวเนียน นี่คือสีขาวจริงๆนะคะ ไม่มีสีอื่นแทรกจากนั้นก็โอเครับไปที่ถังสีค่ะเนี่ยถังสี ถ้าเกิดใครไม่ใช่ ถ้าเกิดใครเป็นแบบนี้นะคะ มันก็เป็นรูปกาเดียนถ้าเกิดกาเดียนก็คลิกซ้าย แล้วอ่าโทษค่ะคลิกขวา แล้วก็มันจะโชว์ไอคอนต่างๆ ให้กดคลิกซ้ายที่ถังสี แล้วก็เท เห็นไหมคะได้แล้ว ทีนี้เปลี่ยนเมาส์เป็น move ค่ะเปลี่ยนเมาส์เมาส์จากถังสีเนี่ยให้เป็นตัว move คือไปตรงนี้ หรือกดปุ่ม v วอลแวนสระอีตัว v ที่ตัว v ภาษาอังกฤษนะคะที่คีย์บอร์ดหนึ่งครั้ง ดูเมาส์ให้ดีค่ะมันจะเปลี่ยนไปเห็นไหมคะ เนี่ยค่ะ นี่คือตัว move move ไว้สำหรับเคลื่อนที่ เพราะฉะนั้นเราไปเอาภาพมาเราอยากจะได้ภาพมาทำ cover สมมติ ว่าคุณมีภาพในคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว คุณก็เปิดขึ้นมา สมมติเป็นภาพนี้ก็แล้วกัน เนี่ยภาพนี้ค่ะ สมมติที่ฉันจะเอาภาพนี้ไปทำโคเวอร์ี่ฉันก็แค่สมมติว่าคุณเปิดภาพในคอมขึ้นมาก่อนนะคะใครไม่มีภาพก็ไปเซฟภาพมาแล้วก็อยู่ในคอมแล้วก็เปิดขึ้นมา แล้วก็คลิกเลเยอร์ที่ต้องการจะเลื่อน เนี่ยค่ะอันนี้ จากนั้นก็คลิกซ้ายแช่ไว้ แล้วก็ลากไปที่ด้านบนแถบตะเกียค่ะ แถบของเราอยู่นี้ใช่ไหมคะ ใครงงตรงไหน สามารถคอมเมนต์ถามได้นะคะไม่เป็นไรแล้วก็ลากแช่ยังยังลากซ้ายแช่ไว้จนกว่า จะมาวางอย่างนี้ ยังแช่ไว้อยู่นะคะ จากนั้นปล่อยเมาส์ เห็นไหมข้ามาแล้วอืมสวยไปอีกแบบไม่มีใครชม นะคะเรียบร้อยแค่นี้เอง เนี่ยเสร็จแล้ว จากนั้นก็เซฟไฟล์เซฟแอด เปลี่ยนเป็น JPEG แล้วก็ตั้งชื่ออาจจะเป็นสมมุตินะคะ p a g e f a c e ดิฉันก็ตั้งชื่อไป จากนั้นค่ะ อย่างหนึ่งกด enter นะคะ แล้วมันจะถึงตรงนี้ดิฉันบอกก่อนว่า ไม่แน่ใจว่าเป็น เป็นอัปเดตหรือยังนะ ต้องต้องขออนุญาตขออภัยดีทั่วด้วยที่ถ้าเกิดข้อมูลนี้อาจจะไม่อัปเดต แต่ว่าเท่าที่เคยอ่านมาเนี่ย Facebook จะมีกฎอยู่ว่า หน้าโปรไฟล์โทษหน้า cover เนี่ยควรจะมีตรงเนี้ยค่ะ ขนาดไฟล์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 100 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ อยู่ มันแค่ 40 เอง ให้คุณเลื่อน ให้ได้ร้อยกว่านะ่ะโอเคไหมให้ได้ร้อยกว่านะคะจากนั้นก็โอเค เรียบร้อยละนะคะ ทีนี้ไหนๆก็ไหนๆ แล้วค่ะเคยไปอ่านเจอไม่รู้อัปเดตหรือเปล่าเหมือนกันข่าวนี้น่าลองไปสืบดูนะคะ จริง ๆ แล้วเนี่ยคือต่างประเทศไม่รู้ว่าเขาทำตามกฎเคร่งกันแค่ไหน แต่ในเมืองไทยนี่ไม่มีเลย คือน้อยมากอะที่จะเห็นว่าถูกต้องถูกหลัก คือเคยไปอ่านเจอในกฎของ Facebook อะค่ะเขามีอยู่กฎอยู่2-3ข้ออ่า3-4ข้อ ที่บอกว่าในการทำ ป้าย cover เนี่ยก็คือไม่ควรมีราคาไม่ควรมีป้ายราคาหรือข้อความชวนเชื่อข้อความชวนเชื่อ over เกินจริง1ละ2ก็คือ ไม่ควรมีข้อมูลติดต่อเออนะคะไม่ควรไม่ควรมีข้อมูลติดต่ออะไรเงี้ยค่ะติดต่ออเบอร์โทรศัพท์อะไรพวกนี้ไม่ควรมี3ก็คือแม้แต่เรื่องของการชวนไลค์ชวน แชร์อะไรเงี้ยค่ะไม่ควรมีที่เคยอ่านเจอนะ อันนี้เป็นข้อความเก่าของเว็บเว็บหนึ่งก็แล้วกันเว็บไซต์หนึ่งที่ ดิฉันไปเอาข้อมูลมา ไปดูข้อมูลมาหลาย ๆ ที่เหมือนกันสรุปข้อข้อได้ประมาณนี้ข้อสุดท้ายก็คือเขาบอกว่าไม่ควรมีข้อความเชิญชวนกิจกรรม แต่เมื่อกี้ที่ดิฉันยกตัวอย่างไปอ่ะอันเนี้ยข้อความนี้ชัดเจนเลยก็คือ เหมือนกับเป็นลักษณะอืมจริง ๆ เจตนาของดิฉันเอาตรงๆก็คือเป็นลักษณะ ชวนเชื่อนั่นแหละ แต่เอาเป็นว่ามาถึงตรงนี้แล้วนะคะ เมื่อภาพเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรื่องของกฎกติกาต่างๆ อะไรพวกนี้ค่ะ ถ้าเกิดว่าศึกษาไว้ก็ดี แต่เมื่อกี้ให้ดูแวบๆ เดี๋ยวกลับไปดูทีหนึ่งนะอย่างของดิฉันเองก็เป็นลักษณะข้อความจริงๆเชิงชวนเชื่อแหละ แต่ว่า ตรงนี้เนี่ยอาจจะแบบไม่ไม่ชัดเจนไม่กำกวมสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วก็แล้วกันว่าลองไปศึกษากฎกติกาดูว่าณปัจจุบันเนี่ยเขามีข้อข้อห้ามอะไรหรือเปล่าแล้วการตรวจกดตรวจเช็คนั้นมีมากน้อยแค่ไหนเข้มงวดมากแค่ไหนนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำจริงๆนะคะก็ทำแบบเมื่อกี้ค่ะทำแบบเมื่อกี้ก็ได้หรือว่า แล้วแต่คุณดีไซน์เอาเองนะคะไปเอาภาพมาวางมาวางในกรอบดิฉันบอกแค่ว่าเนี่ยขนาดประมาณนี้นะคะ 851คูณ315 เมื่อได้แล้วก็เซฟ เมื่อกี้เราเซฟแล้วใช่ไหมคะ ลองเอาไปใช้จริงดู ก็เปิดหน้า Facebook ของคุณ แล้วก็มันจะมีมุมซ้ายบนนะคะ ตรงเนี้ย คลิกซ้ายแล้วก็อัปโหลดรูป ใช่ไหม แล้วก็ไปเปิด เปิดโฟลเดอร์ที่คุณเซฟไว้ อืมอยู่ตรงไหน เดี๋ยวนะหากัน อันนี้อ่าอันนี้แหละ นะคะเซฟว่าตะกี้ไว้ไหนลองลองดูซิว่าได้หรือเปล่า รอสักครู่นะคะ ถ้าเกิดได้แล้วมันจะขึ้นภาพมา แล้วก็ให้คุณกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะก็เรียบร้อยละนะคะ แล้วก็สามารถขยับภาพตรงนี้ได้ด้วย ถ้าเกิดเสร็จเรียบร้อยนะคะ บางคนอาไปเน็ตไวเน็ตไวก็เสร็จเรียบร้อย นะคะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าอยากขยับก็มันจะมีตรงกลางตรงนี้ค่ะ ให้คลิกซ้ายแช่แล้วก็ลากขึ้นบนลงล่างซ้ายขวาได้หมดเลยนะคะแค่นี้เองนะสำหรับภาพ cover นะคะ ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็ลองคอมเมนต์หรือ inbox ถามกันได้ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะดิฉันจะมีอัปเดตวิธีการ ต่าง ๆ ทั้งเทคนิค ทั้งเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับ Photoshop นะคะ หรือว่าเทคนิคเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ มาฝากกัน แล้วก็ฝากด้วยกันละกัน ใครที่เข้าไปในเฟซนะคะ เข้าไปในเฟซแล้วก็กดคำว่าสอน เขียนคำว่าสอนทำการตลาดออนไลน์ตัวนี้ค่ะ แล้วก็คลิกขวานะคะ คลิกขวา ก็จะเจอแฟนเพจดิฉันก็ฝาก กดไลค์ให้ด้วยนะคะ จะเป็นเรื่องของการสอนการทำการตลาดออนไลน์ทุกรูปแบบบนอินเทอร์เน็ตนะคะ ก็ฝากไลค์ให้ด้วยกันละกันนะคะ อ่ะ เดี๋ยวกลับมาหน้านี้ใหม่ เมื่อกี้ เห็นไหมคะเรียบร้อย เราสามารถ ถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าภาพเราใหญ่กว่าปกติเนี่ย เราสามารถคลิกแช่เนี่ยค่ะ มันจะเป็นรูปมือเห็นไหมคะ คลิกตรงกลาง แล้วก็ปรับซ้ายขวาบนล่างได้ แต่เนี้ยที่ฉันทำมาพอดี เพราะฉะนั้นเมื่อเสร็จแล้วก็กดบันทึกการเปลี่ยนแปลง เห็นไหมคะมันพอดีเลย เห็นไหมเรียบร้อยไอส่วนของโปรไฟล์เนี่ยวิธีการสร้างโปรไฟล์ก็ไม่ยากค่ะ เหมือนเดิมเลยให้คุณเข้าไปใน Google แล้วก็เนี่ยค่ะ ขนาด 180คูณ180 ก็ได้นะคะ180คูณ180อืมแล้วก็เอามาทำใน Photoshop เหมือนเดิม ตั้งค่าไฟล์นิวให้เรียบร้อย ก็เขียน 180คูณ180 ตรงเนี้ยแล้วก็ 72 transparent โอเค นะคะ แค่นั้นเองนะคะ ก็จะได้แล้วก็ไปวางทำเหมือนปกติเหมือนเดิมเหมือนกับภาพ cover เลยต่างกันก็แค่ขนาดนะคะ ถ้าเกิดว่ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ได้ใต้ใต้วิดีโอ YouTube นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม สวัสดีค่ะ